ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่บาคาร่ากันเช่นเดิมนะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาเก็บต่อประมาณสัก 5 วินแล้วกันนะฮะก็อาจจะใช้เป็นรูปแบบเทคนิคเหมือนนต่างนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วนะฮะก็มาดูกันเลยดีกว่า เดี๋ยวรอบนี้ผมจะขอดูสัก 1 เกมก่อนแล้วกันนะฮะว่าในรอบนี้มันจอบเป็นตัวไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเราดูสักเกมหนึ่งก่อนดีกว่านะฮะ อ่ารอบนี้ออกมาเป็นน้ำเงินนะครับ ไม้ที่ 1 ผมก็จะขอตามน้ำเงินเลยนะครับรอบนี้นะครับอ่ะขอจัดไปเบาๆพอนะฮะ10 บาทพอนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ก็จะเล่นประมาณ 5 วินนะฮะ ได้ตามเป้าแล้วต้องหยุดเลยนะครับไม่เล่นต่อนะฮะค่อยๆเก็บไปนะครับ ทีละนิดทีละหน่อยก็น่าจะ ดีกว่าที่เราจะเล่นยาวๆนะฮะ ถ้าเล่นยาวๆมีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับอ่ามาลุ้นกันเลยดีกว่า รอบนี้เป็นยังไงนะฮะสำหรับในวินที่ 1 นี้นะครับอ่าก้าวแต้มเลยนะถือว่าสวยงามนะครับ อ่าหนึ่งวินผ่านไปนะฮะรอบนี้ก็ไปต่อกันในวินที่ 2กันเลยดีกว่า วินที่2ก็จะใช้เป็นรูปแบบเหมือนเช่นเดิมนะฮะ ออกมาเป็นน้ำเงินผมก็จะตามไปเลยนะครับ วิธีการเล่นนะครับ ไม้ที่1นะฮะเราจะเล่นไปที่เหมือนนะครับ แล้วก็ไม้ที่ 2 ก็จะเล่นที่เหมือนไม้3เหมือนไม้ 4 ต่าง ไม้ 5 เหมือน แล้วก็ไม้ที่ 6 ต่าง แล้วก็ไม้ที่ 7 เป็นเหมือนนะครับสำหรับเทคนิคนี้จะต้องมีทุนอยู่ที่ประมาณ 7 ไม้นะครับ ถึงจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับอ่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่าสำหรับในวิดีที่2นี้นะครับ าแต้มแบบนี้โอ้โหผมรูกสากได้ 7 นะฮะแดงมาที่ 8 แต้มอ่ะโอเค ไม่เป็นไรเราไปซ่อมในไม้ที่ 2 กันดีกว่านะครับ รอบนี้ก็ไม้ที่ 2 จะเล่นที่เหมือนนะก็มันออกมาที่แดงเราก็จะตามไปที่แดงเลยนะครับ รอบนี้ก็จะเดินไปทั้งหมด 30 บาทนะครับ มาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้จะสามารถที่จะผ่านได้ไหมนะครับ หมายแรกมาที่ 4 แต้มนะครับโอ้โห4เจอ9นะฮะแต้มลดลงไปอีกละอ่า เรียบร้อยนะฮะ9เจอ6อย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับ อ่า2วินติดเลยนะครับโอเค เราได้ซ่อมเพียงแค่ไม้ที่2นะครับอ่ะไปต่อเนื่องกันเลยดีกว่าสำหรับในวินที่3นี้นะฮะก็จะขอตามไปที่แดงแล้วกันนะครับ มาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้ ก็อยู่ในวินที่ 3 แล้วนะฮะถือว่าเดินค่อนข้างไวนะครับ รอบนี้จะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า อ่ากงทั้งคู่นะครับ โอ้โห ผมมากงทั้งสองก็พอวัดได้อยู่นะ รอบนี้ อ่าสองแต้มมาลุ้นใบที่3ขอให้จัดๆแล้วกัน เรียบร้อยนะครับ 8 นะฮะ โอเค 8 หลังแบบนี้ 3 วินติดเลยนะฮะ รูปแบบนี้นะฮะ ถ้าเจอเป็นรูปแบบมังกรเรากินยาวเลยนะครับ อ่ะไปต่อกันในวินที่ 4 กันดีกว่านะฮะ ก็ออกมาที่แดงเราก็ตามไปที่แดงเลยแล้วกัน 10 บาทเช่นเดิมนะครับ เล่นเบาๆพอนะฮะ มาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ รอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะ ขอให้มันออกมาเป็นรูปแบบมังกรนะ รับรองเลยว่าเรากินยาวนะครับ ได้ไหมรอบนี้ โอ้โหน้ำเงินมา9นะฮะ รอบนี้โดนไปนะครับอ่ะไม่เป็นไร เราไปต่อในวินที่ 2 กันดีกว่า ก็จะเล่นที่เหมือนเช่นเดิมนะครับ ออกที่น้ำเงินเราก็ตามไปเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้จะสามารถที่จะบวกได้ไหมนะครับ มาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะอ่า เรียบร้อยนะครับ โอเคนะฮะถือว่าเดินค่อนข้างดีไปเลยนะครับ รอบนี้ อ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าสำหรับในวีสุดท้ายนะครับ ออกเป็นน้ำเงินผมก็ตามเลยนะครับ รอบนี้ 10 บาทพอนะครับ มาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในรอบนี้เราจะสามารถที่จะบวกแบบสบายๆหรือเปล่านะครับ จบ 5 วินผมพอเลยนะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำเงินนะครับ อ่า เจอ6กับ 4 โอ้โห ไม่ทันนะฮะ ออกมาเป็นแดงนะครับในรอบนี้ เราก็ไปต่อกันในวินที่ 2 กันดีกว่านะครับ เป็นไม้ที่ 2 นะฮะ ก็เล่นที่เหมือนนะฮะ ออกแดงตามแดงไปเลย มาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้จะเป็นยังไง อ่า อย่างนี้ได้ 5 แต้มมาดูกันดีกว่าได้ไหม อ่าเรียบร้อยนะครับ 7 แต้มนะครับถือว่าผ่านแบบสบายๆนะฮะสำหรับรูปแบบเทคนิคเหมือนต่างนะครับก็ น่าจะประมาณนี้แล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนะฮะคือเล่นตั้งลิมิตในการเล่นด้วยนะฮะชนะต้องหยุดนะครับมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะพลาดยากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ฝากเพื่อนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ